เมนูใหม่นะครับ ชะอมทรงเครื่อง ส่วนประกอบมีอะไรบ้าง ขิง เฮ้ยนอคาครับ อันดับแรก ชะอมกระเทียม ขิง พริก แห้ง หอมแดง เอาไปล้างก่อนนะครับ อันดับแรก ทีนี้ เพื่อให้กิน มันไม่เหม็น ลวกเพื่อให้กลิ่นมันไม่เหม็น เสร็จแล้วก็นำมาตากแห้ง เอามาพักไว้ในในกระมัง วิธีทำก็ไม่ยาก ส่วน เครื่องปรุงที่เหลือก็เอามาตำให้ละเอียด ใส่เกลือ ริกแห้งกระเทียมโชว์ดูกระเทียมใส่ไปหอมแดง ขิง เสร็จแล้วก็ตำครับ มาณนำเครื่องปรุงที่ตำไปทอด Seite oben. ใส่นอคาตามด้วยน้ำ ปิดฝา ทิ้งไว้ 10 นาที เสร็จแล้วตักออก หน้าตา ก็จะเป็นอย่างนี้ครับ